เนื้อหาหลักที่ 3 เป็นเรื่องวิธีการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตโดยทั่วไปของผู้สูงอายุกรมสุขภาพจิตได้ให้แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตโดยทั่วไปของบุคคลสูงอายุไว้ 5 สุข ดังต่อไปนี้นะคะ สุขที่ 1 คือสุขสบาย หมายถึง การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ รวมถึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรค หรือความเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุเป็น การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับบริบท สภาพร่างกาย รวมถึงเรื่องของการนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งต้องคำนึงถึงระยะเวลาของการนอนหลับและคุณภาพการนอนหลับค่ะ สุขที่ 2 คือสุขสนุก หมายถึงมีการเลือกทำกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ร่าเริงเป็นสุขเบิกบานใจนะคะช่วยผ่อนคลายความเหงา ความเศร้า หรือความวิตกกังวลในจิตใจได้ สุขที่ 3 คือสุขสง่า หมายถึงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น เช่น การทำกิจกรรมในสังคมหรือในชุมชนร่วมกับบุคคลอื่นๆ สุขต่อไปคือสุขสว่างค่ะ สุขสว่างถ้าจะยกตัวอย่าง นั่นหมายถึงการฝึกสมองนะคะด้วยการที่พูดคุยกับบุคคลอื่น อย่างสม่ำเสมอมีการเขียนวาด รวมถึงการฝึกทบทวนความจำนะคะแล้วฟังติดตามข่าวสารประจำวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี สุดท้ายคือสุขสงบค่ะ สุขสงบเป็นการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นการควบคุมจิตใจให้รู้สึกสงบ รับรู้ความสุขขณะดำเนินชีวิต ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี รวมถึงพร้อมที่จะรับเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะจากโรคนี้ไปอย่างสงบ ผู้สูงอายุควรมีการดูแลสุขภาพจิต ด้วยการปล่อยวาง ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ยอมรับในการสูญเสียที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ มีงานอดิเรก การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมของกลุ่มของตนเองนะคะ